ไอหอยอันนี้คืออะไร น่าจะเป็นวายนะเพื่อนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ รู้สึกว่าน่าจะเป็นวายนะครับผม แล้วทำไม แล้วคือตารางเกมนี้มันแบบแปลกมากเลยนะ ดูตารางมันเป็นแบบเป็นรูปพีระมิดอะเป็นรูปสามเหลี่ยม ขอดีๆนะเพื่อน มาเล่นครั้งแรกก็แตกให้หน่อยเด้อ มาเล่นครั้งแรกก็อย่าทำไม่น้อยหน้านะ ทุนสองร้อยกว่าบาท มามามาขอดีๆมา ก็ตตรงสเก็ตเตอร์มาเข้าฟงเข้าฟรีหน่อยก็ได้ เข้าฟงเข้าฟรีอะไรเงี้ยมาเล่นครั้งแรกก็อย่าทำให้พี่ผิดหวังนะครับ สวยงามคูณสามม่าไงคูณสามไหลหรือเปล่าไหลอย่างนี้ก็สวยงามอารามแท้ดีครับ ผมไปไปต่อเพื่อนคูณห้ามาคูณห้าต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยคูณห้ามันมาจริง ๆ ด้วยไงแล้วมาจริงด้วยปลาดาวเต็มคราไปครับผมมา ลุยลุยลุยหูแล้ววายมันเข้าดีจัดจัดแล้ววายมันเข้าดีจัดจัดการันตีการแตกหรือเปล่าวายอยู่ 2 อันแบบนี้การันตีการแตกไปเลยหรือเปล่าว่ายังไง ว่ายังไง แล้ววายอยู่ต่ออีกรอบหนึ่งนะพนันได้อีกหนึ่งคอมโบ ก็จัดไปดีค่ะสวยงามหูมาดีว่ะมาดีว่ะมาดีอยู่นะเนี่ยทำมันเล่นไปมาดีอยู่นะทำมันเล่นไปสี่สิบาทผมดอกนี้ไปลุยกันต่อ ขอยักขนาดเบ็ดห้าเลยแล้วกันนะครับเพื่อนนะ มามามามามามา ว้ย yes. แต่ก็น่าจะแตกยากพอสมควรนะเกมผมไม่เคยเล่น ขอหลายๆแล้วกันขอหลายๆแล้วกันอย่าทำให้พี่ผิดหวัง อย่าทำให้ผมผิดหวังนะโหลเออปลาดาวมาเต็มกราฟผมจังหวะนี้แล้วไหลต่อหรือเปล่ายังไงสวยงามไปต่อเพื่อนไปต่อเพื่อนยังได้อยู่มาแมงกะพุนอะแมงกะพุนโอ้โหแมงกะพุนช่องแรงแมงไม่เข้าอีก แมงกระพุนนี่ไงนะแมงกระพุนมาอยู่ดอกนี้แทนราไปไงโอ้โหเต็มกราไปดอกนี้เอาเรื่องครับผมร้อยสี่สิบบาทเช็ดโคกมาแล้วเว้ยมาแล้วหรือเปล่ามาแล้วหรือเปล่าก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกนะเพื่อนนะแต่ไปหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทเบ็ดห้านะเพื่อนนะเอาเรื่องครับผมเอาเรื่องถือว่าเด็ดถือว่าดวงอยู่ ถือว่าเด็ดดวงอยู่นะครับนะ จัดไปจัดไป ขอนิดนึงได้ไหมขอนิดนึงได้ไหม ไปต้องหลายๆหน่อยดิเพื่อนหลายๆหน่อยเว้ยอืเออ ต้องงั้นแหละสวยงาม ไปต่อไปต่อไปต่ออย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งย่อนอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งย่อนสวยงามผมไปอีกนิดนึงไปไปให้สุดแล้วหยุดที่คำว่ารวยเออ มาดิขาคูณ5คูณ5ต้องมาแล้วจังหวะเนี้ย